การสร้างตัวอักษรด้วยภาพ เป็นการสร้างภาพแทนลวดลายหรือสีของตัวอักษรค่ะทำให้ได้ข้อความที่แปลกตาแล้วก็น่าสนใจยิ่งขึ้น มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะ ไปที่ Image เมนูเลือกไฟล์เลือก Open เปิดภาพที่ต้องการสร้างเป็นลวดลายบนตัวอักษร แล้วก็คลิก Open ค่ะ ที่ Image เมนูสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ เลือก Layer New Layer เลือกสีขาวหรือสีอะไรก็ได้ค่ะ ที่ Toolbox เลือก Text Tool ตั้งค่ารูปแบบและขนาดของตัวอักษรได้ตามต้องการค่ะ พิมพ์ข้อความที่ต้องการ ข้อความควรมีขนาดใหญ่และหนาสักหน่อยนะคะ เพื่อให้เห็นลวดลายได้ชัดเจน จากนั้นไปที่ Image เมนูอีกครั้ง เลือก Tools เลือก Transform Tools เลือก Scale ที่ Image เมนูอีกครั้งนะคะ เลือก Layer Transparency Add to Selection จากนั้นปิดตาที่เลเยอร์ข้อความค่ะ ลบเลเยอร์พื้นขาว โดยเลือกที่เลเยอร์พื้นขาว แล้วกด delete ที่แป้นพิมพ์ค่ะ จากนั้นปรับแต่งเส้นขอบตามที่ต้องการที่ Image เมนูเลือก Edit Stroke Selection จะปรับเป็นขอบ หนาขอบบาง หรือจะเป็นขอบจุดๆ ก็ได้ตามต้องการนะคะ ยกเลิกการเลือกที่ Image เมนูเลือก Select None บันทึกภาพที่ต้องการ ที่ Image เมนูเลือกไฟล์ Export as ตั้งชื่อเลือกไฟล์นามสกุลที่ต้องการ แล้วก็กด Export ค่ะ เท่านี้เราก็จะได้ตัวอักษรที่มีลวดลายเป็นภาพที่เราเลือกไว้ค่ะ ยังมีอีกวิธีที่สามารถสร้างตัวอักษรด้วยภาพได้นะคะ มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ ที่ Image เมนูเลือกไฟล์เลือก Open เปิดภาพที่ต้องการสร้างเป็นลวดลายบนตัวอักษร เลือกที่เลเยอร์ภาพ คลิกขวา เลือก Add Alpha Channel ที่ Toolbox เลือก Text Tool พิมพ์ข้อความตั้งค่ารูปแบบและขนาดของตัวอักษรได้ตามต้องการค่ะ จากนั้นเลือกที่ Layer ข้อความ แล้วคลิกขวาเลือก Alpha to Selection ปิดตาที่ Layer ข้อความค่ะ แล้วมาเลือกที่ Layer ภาพ คัดลอกโดยกด Ctrl พร้อม C แล้วก็วางกด Ctrl พร้อม V จะปรากฏเลเยอร์ Forcing Selection กดปุ่มล็อกเลเยอร์ข้างๆ ปุ่มปิดตาค่ะ ที่ Image Menu สร้างเลเยอร์ใหม่ เลือกเลเยอร์ New Layer จากนั้นไปปิดหรือลบเลเยอร์พื้นหลัง ที่เราเลือกตั้งแต่แรกไว้เลยค่ะ บันทึกภาพที่ต้องการที่ Image Menu เลือกไฟล์ Export As ตั้งชื่อเลือกไฟล์นามสกุลที่ต้องการ แล้วกด Export ค่ะ